สำหรับประโยค Saya bias memberi Anda diskon 100 baht Jadi totalnya 400 baht แปลว่าฉันสามารถลดให้คุณได้100บาท จึงเหลือ400บาท คนขายสามารถลดราคาให้เหลือ400บาทคำว่า bisa แปลว่า สามารถคำว่า memberi ให้ คำว่า jadi แปลว่า ดังนั้น คำว่า totalnya แปลว่า รวมทั้งหมดนั้นสำหรับประโยค oh saya akan ambil satu แปลว่า โอเค ฉันเอาหนึ่งตัว คำว่า akan แปลว่า จะคำว่า ambil แปลว่า เอาคำว่า satu แปลว่าหนึ่ง